พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช ตอน ระบบไทยสคูลลันช์เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพสำหรับนักเรียนคงเคยได้ยินข่าวเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางแห่งได้รับอาหารกลางวันในปริมาณที่ไม่เพียงพอ และอาหารก็มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมกับช่วงวัยน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับ ใช่แล้วครับ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการพัฒนาระบบที่จะช่วยให้โรงเรียน สามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียนขึ้นมาครับ สวทช ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบไทยสคูลลันช์เพื่อช่วยให้โรงเรียน สามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมต่อช่วงวัยของนักเรียน นอกจากนี้ระบบไทยสคูลลันช์สามารถช่วยในการวางแผนการเกษตรภายในโรงเรียน หรือสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน เพื่อป้อนผลผลิตให้แก่โรงเรียนได้โดยตรง และยังมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบติดตามพัฒนาการของนักเรียน หรือคิดไดอารี่ที่สามารถบันทึกน้ำหนัก และส่วนสูงของเด็กนักเรียนควบคู่กันไปด้วยทำให้การดูแลสุขภาพ และภาวะโภชนาการของเด็กไทยมีความสมบูรณ์ ครบวงจร วิจัยและพัฒนาโดยนักเทคสวทช ชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000